เกมเก่ามักแตกดีเกมใหม่มักแตกดีกว่า มั้งนะ โอเควันนี้เฮวินมาเล่นกันเป็นเวลา 14 นาฬิกานะครับ ผมน้องๆ หนูๆคุณได้รับคำแนะนำไม่แนะนำไม่ทำตามนะ เกมนี้มากันที่ทุน 700นะคุณผู้ชม แล้วก็จะไปข้างนอกมีตัวคูณนะคุณผู้ชม ตัวคูณ1คูณ2คูณ3คูณ5นะ แล้วก็คูณสูงสุดถึง15ในรอบหมุนฟรีนะในรอบหมุนฟรีตัวคูณก็จะแพงกว่านะ มีสแกตเตอร์ไม่มีการซื้อฟรีนะ มีสแกตเตอร์ มีตัววายมีตัวผีกองกอยครับผมอันนี้ผีผีอะไรไม่รู้นะผีคอยาวนะ มีจิ้งจอกก้าวหางนะ ไม่รู้ว่าก้าวหางจริงไหมมันแอบอยู่นะ หางมันแอบอยู่นะเอแล้วก็มีมือนะ มีมือมีตัวกาปะกระโปะกระเปะนะ แล้วก็มีตัวปีส่งปีศาจปีกาดปีกุ้ยอะไรกันครับ เนี่ย โอเค มากันที่ทุน 700 นะผมขอญาตใส่เบ็ดแปลกๆแล้วกันรอบนี้36 แล้วกันเนาะไปโอ้เกมนี้มีประตูสู่ผีนะ ประตูสู่นรกนะคุณผู้ชม มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไง ผมก็สงสัยคุณก็สงสัยเออปีวายมาก่อน แล้วก็ประตูสู่ผีนรกใส่มาโอ้โหขอบคุณมากเฮ้ยโชว์ไป 6,700 โอ้โหปีศาจร้องวากวากเลยครับผมเออไปต่อดิยิดเค มาดีว่ะจริงๆ ควรพอได้แล้วนะ ควรหยุดควรเลิกได้แล้วนะ แต่ผมไม่หยุดเออ เดี๋ยวก็รู้ว่าหมูหรือจ่านะเออ ประตูสู่ผีนะ ประตูสู่ผี อันนี้เป็นเรียกขอเรียกเป็นประตูเล็กแล้วกันนะเออโชว์ไปก่อนโชว์ไปก่อนวายมากระปะช่วยแล้วไงต่อปุ๊บอ่าได้อยู่ ประตูโอ้ยประตูใส่สี่บานแบบนี้ยังไงก็โชว์ครับผมการันตีไปเลย โชว์โอ้โหโชว์โชว์แม่ผีกอยาวร้องจริงกระโดกยังยังไม่หมดตอนนี้คูณห้านะ เออสิบไม่ได้ทุกไม่ได้ใช้เออแต่ไม่เป็นไรขอบคุณมาก เอาวะเอาวะ แ็นแปลกๆ ว่ะขอแบแปลกๆไปทีนะผ่านร้อยหกสิบแล้วกันนะกำไรเยอะนะคุณผู้ชม ตอนนี้กำไรเราเยอะนะ เราถึงกล้าใส่นะ ถ้ากำไรน้อยผมก็ไม่กล้าหรอกนะ เออ ไม่ได้ใช้เยเคกลับมาคูณหนึ่งใหม่ อยากเข้าสแกตเตอร์ดูสักครั้งเป็นไงวะขออนุญาตใส่เทอร์โบนะคุณผู้ชม ใส่เทอร์โบแม่งไปเลย ประตู ประตูสู่ผี เปลี่ยนเป็นเคแล้วก็จะใช้อยู่เบาๆ มีอีกไหมคูณนี้คูณห้าโอ้โหวายสวยงามสี่พันแล้วก็เออสวย ประตูมาอีกโอ้โหวายก็มา เออประตูมาอีก มาโอ้ยคุณผู้ชม น่าเสียดายขาดแถวสามรับรางวัลไม่กลับไปหกพันสองโอ้ยจ่ายดี ได้เจสวย แล้วก็เออสวย แล้วก็สวย สแกตเตอร์มีลุ้น คุณผู้ชม สแกตเตอร์มีลุ้น มา ลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยสแกตเตอร์ขอประตูใหญ่ไม่เอาประตูเล็ก ประตูใหญ่ อืไม่ได้ใช้ว่ะนี่มันสามหลักเมืองวะเนี่ย เออสวย สามแถวน่าเสียดายตัวคูณเราน้อย เออไปต่อ แล้วก็ขยับเป็นตัว ผีก็ยังไม่ได้ใช้ยูเคโอ้โหเต็มจอ เต็มจอมันเบาไปหน่อย โอ้โหวายมา สามแถวแบบนี้รัวๆ แล้วก็สวยสองหมื่นเข้าไปแล้ว เออ แล้วก็เออสแกตตงสแกตเตอร์ไม่ต้องเข้าแล้วทีนี้ อุ้ยหมื่นสามสามหมื่นอู้แตกหมื่นสามแล้วก็แตกหมื่นสามยอดรวมสามหมื่นสแกตเตอร์ ลงมา เออมึงลงมาเลย ลงมาเลยเอ้ามีลุ้นอยู่เอมาโอ้โหสวยๆตอนนี้คูณห้านะหนักๆแน่นนะมีเอ มีลุ้นอยู่ มีลุ้นสแกตเตอร์อยู่สแกตเตอร์ลงมา ลงมาสิวะโอเค